ครับสวัสดีครับพวกกับผมเป็นอะไรนะครับผมเกมคิงดอมฮาร์เป็นเบอร์สันดิฟเฟนนบิกนะครับกับพาร์ทที่เอ่อก้าเลยครับโอ้โหเดินทางมายาวไกลก็เริ่มน่าจะแก้จบแล้วนะครับ เราลุยไปเลยดีกว่านะครับน่าจะอยู่ที่เดสเฟนนะโลกของเดสเฟนこんなところにまでอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะเยอะแยะ จัดนะเรียบเรียบโอเคปันปันปันปันเรียบมุมสัปันเอาชิบหายแล้วไม่ต้องการมันใช่ไม่ต้อง ล็อกก็ได้นะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันชนะเองอะผ่านไปผ่านไปทั้งวันนี้ มันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรมามันแค่เป็น ตัวในเรื่องขั้น เพราะเหมือนโลกของเดฟเฟมจะเป็นเหมือนยานอวกาศนะ ไม่ใช่เป็นโลกของทั่วไป ดุดสังงั้น น่ะ Deep Space ชื่อเรื่องอะไรวะลืม จำชื่อเรื่องไม่ได้มันเป็นในตัวฟ้าฟ้าร์彼ですかはい得体が知れないのでとりあえず牢に入れておきましたจับมาจะโดนจับมากินว่าเนี่ย 議長ここは私に任せて逃げてください貴様ら全員まとめて逮捕してやるからなアンバーセンはい、俺が相手をしてやるああพวกแกต้องเจอฉันนะค เทล่านี่ต้องพูดอันเวอร์สแต่ละอันเวอร์สมามาอันเวอร์เหรออันเวอร์เหรออันเวอร์เหรอแล้วไงแล้วไงแล้วไงแล้วไงโอ้เป็นว่าตีกับว้าวว้าวดอกแรกเขาาอทั้งหมดต้องแข่งไปอีกเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะว่านะลองใช้แซกบ้าง แทกมาเลยแทกรู้สึกจะมีแต่ท่าตีนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหสวยงามเดี๋ยวเดี๋เดี๋ตีบิโอดิเดี๋ยวเดี๋เดี๋ โอ้ว้าว อีกอย่าอย่าอย่าตี้าหน้ามันเดินจะระเบิดผมรู้เปลี่ยนทีเบตดีกว่าก็ ว่าเราตับเพื่นหมุนหมุนน่าสะบัดเข็บตูดมาเลยตัว เดียวร้อยแซกเลย อีก ขั้นหนึ่งนะหามาทีเลกลูกหนึ่งนะ มื่อกี้ได้มาอันหนึ่งなかなかやるじゃないかおい助けてくれ私は無実の罪で囚われているんだ無実の罪ただの科学実験なんだ史上最強の兵いや生き物を作っただけのなきっとさっきのモンスターにも対抗できるだろう 銃弾を跳ね返し火にも強く頭脳はスーパーコンピューター以上暗闇でも物が見え自分の3000倍もの大きさの物体を動かせるなのに奴の力を恐れた評議会の連中は研究成果を取り上げ私をこんな狭い部屋に押し込んだんだ力を恐れる人は 自分より大きな力を持つ他者が近くにいると不安になるのさお前さんならわかるだろう早く助け出さないと宇宙の果てに追放されてしまう分かった案内してくれ不然还あこいつはあ作品626号 お前さんがこれから助けに行ってくれるかわいそうな生き物の名前だそして私がそれを作り上げた偉大な科学者ジャンバだテラだよろしくなテラ奴は拘束室だ急ごう โอจะเสียเวลาแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเก็บทีหลังก็ได้ต้องโดดขึ้นไปเดี๋ยวทำเป็นพาร์ทแบบเล่นสดก็ได้นะฮะนะก่อนอื่นอย่าลืมผสมเวทก่อนมีเวทให้ผสมไหมเนี่ยแข็งขั้นสามจัดไปไปกทพิบเอาไปมากันเชลามี เวทเยอะมากโอเคลืมเป็นคีเบนะะน่าจะพัดแล้ว ดาเมจล้วนๆ ไม่เป็นไรกันไป ขอแผนที่กันจ้าโบ ไป เครื่องดูดไม่กลัวเลยเนี่ยเป็นเรื่องจริงนี้น่าจะต้องกลัวแล้วนะไปอัดเวิร์มาแล้วเด้อเด้อยวไอ้เหี้ยน้ำแข็งไว้เพราะมันเป็นท่าต้งแข็งด้วยเลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไอ้เหี้ยมันดัดเ โอเคคือไปต้องไปทางไหน ทางมันไม่น่าจะให้ไปนะทำอะไรวะเนี่ย อ๋อโอเคปัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮึ เอออะไรวะเรียกตรงเหลือเหลือไม่กี่ตัวหมดยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วเรามาจากทางไหนวะลืมดู ดูดูดูดูที่แบบใช่ทางนี้ปะเนี่ยอ๋อนี่ทางเดิม มันจะเป็นแบบชื่อว่า อะไรเอ่ยนะถ้าแบบ เป็นทางใหม่ โอเค เรียบร้อย มาที่ไหนวะเนี่ยช่างกว้างขวาง เหลือเกิน โอ้ปลาหมึกมันกระพุนหรือเปล่าโอ้ตีแล้วมันแลกล่างมเรื่อยๆเร็วมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แม่งยากกวยาเขาเยอะเลยเดี๋ยวกด้ไปเยี่ยมร้อยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคนอื่นเลยเอ้าไปรีบกดทำไมเนี่ยกำลังตีเพลินๆตีป้อมปืนก่อนเรียบร้อย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบยังไม่หมดเลยเนี่ยโอเค เรียบร้อย ผมว่าผมกดมาก่อนเก็บของอ่ะ ลืม มามามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยได้อยู่ ยังไม่หมดอีกเรื่อยๆที่อยู่หมดยัง หมดแล้วนะ หมดแล้วนะเล่านะอ้าว เอาอะไรว้เนี่ยโอเค ตรงนี้ ตรงนี้น่าจะโดดขึ้นได้ มันให้ไปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเขาไปได้เนี่ย อ๋อ เป็นทางนี้ อ๋อ ทางที่มันไปไม่ได้อยู่ดี มีเซฟได้ตรงนี้ เกเดี๋ยวผมเปลี่ยนของก่อนหรือเมื่อกี้ก็ต้องเข้าไปสู้ใหม่เนี่ยว่ะดันโผล่มาอีกทีนึงละไฟฟ้าขั้นสามจ้าใส่ใส่ใส่ไปก่อน เก็บก่อนเราจะได้แบบเอาไปอัปเกรด รู้ใหม่นะจ๊ะกดก่อนจนจนตีปืนกันวุ่นวายเลยเกิน โอเคกดไป ว่าขอสักหน่อยสักหน่อยแท็กจ้า ปัด โคตรเยอะ แลดูน่วงๆนะไปร้อยหมดยังเนี่ยโอ้แมงอมอหมดแล้วนี่ ึ้นก่อนอ้าถ้ามันเถอะพี่เกียจละโดดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยอ้าวเรือขึ้นเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเยี่ยมเอาของมาแล้วก่อน ฟ้าขั้นสองนะ ไปไปไปไปโอเคเ ต่อว่ะค่อยๆลงไปทีละชั้นนะเพื่อความชัวร์โอ้เสียวเสียวตกมากเลยเดี๋ยวมันยัดยัดให้หมดยัดให้หมดอ่ะยัดอะใส่ฟ้าไปเยี่ยมให้หมดอ่ะไม่พลาดส่ฟ้าด้วยไปเยี่ยมโอ้วันยากนี่มีอ๋อไปทางนี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ชิบหายแล้วตกไปอด อดได้ของเลย ไปได้ ไปได้ดิตรงนี้ ตรงนี้ก็มี ขอก่อนโบโบโบโบว่าตรงนี้ได้ไปได้นะ ความรู้สึก ไม่ได้ โอ้ได้วะอ้าว ตายเลย แล้วเราจะโดดขึ้นไปตรงนี้ยังไง ไม่ได้อยู่ดี ใช่ไหมสูงไปใช่สูงไปผสมอาวุธผสมเวทก่อน เคผสมมาได้เ้ดี๋ยวเดี๋ยวโอเค ของนี่เดี๋ยว ผมกลับมาเก็บทีหลังก็ได้นะ ไม่เป็นไรช่างมัน ก็ไม่ ไม่น่าจะสำคัญเท่าไหร่แต่ ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนะขอเชียร์มอนเตอร์ก่อนโบเียบเียบเียบเียบเียบเียบโอ้โหตัระเบิดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไม่เอาระเบิดสิโอเค เออเดเเออแบมกชันผมว่ายังไงก็ต้องกดอะเพื่อลอยไปอีกชั้นหนึ่งเพราะเราตกลงมาแล้ว โดดเดียวเนี่ยโอเคมามามาพวกเองเนี่ย หลายเรื่องจริงนะเดี๋ยวต้องโดดขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมสบายสบายได้๋ลวมาเคลียร์ โบ โบ โบไอ้ยัง โบ เรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวตกตกตกเนี่ยเราก็มากดตรงนี้แทน โอเค แล้วก็โดดข้ามไป ได้อยู่ ได้อยู่ โบ เรียบร้อยเอาทางพอตรงนู้นโอเคดูต่อละ ทางค่อนข้างงงใช้ได้อยู่ มีที่เซฟนะ แต่เราไม่เป็นไร ไม่ต้องเซฟก็ได้ ไม่มีของแล้วนะ ดูยเลยดูต่อกันยาวๆโบตาลอยไปลอยไปลอยไปลอยไป โอ้โหไม่ได้ไม่ไ่ติดเจ็บโดนด้านหน้ามันระเบิดแน่นอนจังหวะนี้ ไม่ต้องมานะ ไปไกลเลย หมดแล้วใช่ไหมเนี่ย ว่าจะเจอบอสไหมเนี่ย เดี๋ยวนะผมขอเตรียมฮิวสักเล็กน้อย นี่ยังเหลือทั้งสอง จัดไปไปกับพิบ น้ำแข็งบานเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปลี่ยนท่านี้ด้วยแกปเปลมันไงเจอบอสจริงด้วยโโอ้驚いただろうこんな小さな生き物がすごい力を持っているなんてこいつは正真正銘 宇宙最強の生き物だ本能の赴くまま触れるもの全てを破壊するななんだとตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าเป็นตัวน้ำเงินน้ำเงินผมจำไม่ได้โดนขโมยไปいつの間にそれを返せ そいつは手にしたものすべてを破壊するやめてくれそれは友との絆なんだ友達絆 <laughs> そいつにそんなものは理解できんよかำสง่ายทองเลยอ้า つながりかここまで使命や力を一番に考えていたが結局俺の心が求めているのは友との絆心のつながりなのかもなお前が作り上げたというあの生き物あいつの心も友や絆を求めているんじゃないのかバカを言うなあいつに心なんてものはないあるのは 私がプログラミングした破壊本能だけだ見せてやろう悪の天才科学者の研究成果を危ない危

หลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเด้อโดนพาแล้วพาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังคูดาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเติมฮิวไปดีก่อนอะไรวะเนี่ย อาชิบหายออกมาละมื่อีกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบเสียบเสียบเสียบเสียบเสียบเสียบจะตายดูก่อนมานี่มานี่ร้อยอ๋อได้ใส่สายฟ้ามาแล้วเยี่ยมยอด 私の研究成果がどうしたんだなぜ戻ってきた友のことを知りたいんだなまさか俺の名はテラ。まあ。 テイラー友を理屈で知る必要はないただ心で感じればいいそんなことを学習する必要はないお前はただ破壊することだけを考えていればいいんだ作り直してやるからこっち来い緊急事態発生収容区画から死者6人6号と囚人2名が おい待てまた捕らえられるわけにはいかないなฉันมีวาร์ป <laughs> เรียบร้อยเ俺はまだお前たちとつながっているかหายไปแล้วจ้าวาร์ป อเค ได้ สเตลสติวเออสักทางจำชื่อไม่ได้ดีลิงก์มาครับ โอเค เรียบร้อยแล้วขอดูคีย์เบดก่อน โอเค ต้องไปพิจารแพนต่อนะครับผมคีย์เบดก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ อเค ถือว่าบาลานซ์ใช้ได้อยู่ ดาเมจลดมาหน่อยหนึ่งโอเค ไม่เป็นไรัะชอบ ใช้ได้อยู่ โอเค ต่อไปโลกปีเตอร์แพนนะครับ ก็สำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ถ้าใครชอบ อย่าลืมฝาก s u b s c r i ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คลิป แล้วก็เพจทั้งของป๊อปและของผมด้วยนะครับ ป๊อปก็คือคนแปลนี่เองนะฮะ โอเคสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับไปนะครับ Bye.